这是什么？这是一个椰子磨碎机，真有意思。它的泰文名字叫什么？在泰文里，它被叫做 g r a ด a i k u m a p r a o 字面意思就是是像兔子一样磨碎椰子。สำหรับบทเรียนที่สามตอนที่สนี้ เป็นการสนทนาระหว่างคนขายของกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อกระต่ายขูดมะพร้าวไว้เป็นของที่ระลึก นักท่องเที่ยวเป็นฝ่ายถามว่านั่นใช้ทำอะไร คนขายของตอบว่าเป็นที่ขูดมะพร้าว นักท่องเที่ยวกล่าวว่าที่ขูดมะพร้าวน่าสนใจและถามว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร คนขายตอบว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่ากระต่ายขูดมะพร้าว ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่า กระต่าย ขูดมะพร้าว สำหรับประโยค这是什么แปลว่านี่คืออะไร คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า是แปลว่าคือ คำว่า什么แปลว่าอะไร สำหรับประโยค这是一个椰子磨碎机แปลว่า นี่คือเครื่องขูดมะพร้าว คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า是แปลว่าคือ คำว่า อีเกอแปลว่าหนึ่งอัน คำว่า ยี่จือแปลว่ามะพร้าว คำว่าโมสุยจี แปลว่าเครื่องขูด สำหรับประโยค真有意思แปลว่าน่าสนใจจริงๆคำว่า真แปลว่าจริง คำว่า有แปลว่ามี คำว่า意思ปกติแปลว่าความหมาย ในที่นี้หมายถึงน่าสนใจ สำหรับประโยค他的泰文名字叫什么แปลว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไร คำว่า他 แปลว่ามันที่เป็นบุรุษที่สามแทนสิ่งของ คำว่าเตอแปลว่าของ คำว่าไต้หวนแปลว่าภาษาไทย คำว่าหนิงสือแปลว่าชื่อคำว่า เจ้าแปลว่าเรียกคำว่า什么แปลว่าอะไร สำหรับประโยค字面意思就是是像兔子一样磨碎椰子แปลว่า คำแปลตามตัวอักษรก็คือ กระต่าย ขูดมะพร้าว คำว่าจิแปลว่าตามตัวอักษร คำว่า意思แปลว่าความหมาย คำว่า就แปลว่าก็คำว่า是แปลว่าคือคำว่า像แปลว่าเหมือน คำว่า兔子แปลว่ากระต่าย คำว่า一样แปลว่าเช่นเดียวกับ คำว่าวยแปลว่ากำลังขูดคำว่ายี่子แปลว่ามะพร้าว